ความหมายของความถูกต้อง ความถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ก็คือการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการรวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ และเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งคุณลักษณะสำคัญประการหนึ่งก็คือ ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลจะมีความน่าเชื่อถือถูกต้องเพียงใด ย่อมขึ้นอยู่กับความถูกต้องในการบันทึกข้อมูลด้วย ประเด็นด้านความถูกต้องทางจริยธรรมโดยทั่วไป จะพิจารณาว่า ใครเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลที่จัดเก็บและเผยแพร่